พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ชุดตรวจการตั้งท้องของแม่โคนม Early P Check ธุรกิจโคนมในประเทศไทยมีมูลค่าสูง และมีโอกาสเติบโตในระดับอาเซียน แต่ที่ผ่านมาเกษตรกรไทย ยังประสบปัญหาแม่โคให้ผลผลิตต่ำ และต้นทุนการผลิตน้ำนมสูงมากครับ การตรวจการตั้งท้องของแม่โคจะช่วยให้เกษตรกรวางแผนการจัดการระบบสืบพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการผลิตน้ำนมในฟาร์มมีคุณภาพสูงขึ้นและมีกำไรมากขึ้นด้วยค่ะ นักวิจัยสวทช และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาชุดตรวจ Early P-Check เพื่อตรวจหาระดับฮอร์โมน โปรเจสเตอโรน ในตัวอย่างน้ำนมของโคนม โดยใช้โมโนโคนนลแอนติบอดีจำเพาะเจาะจงต่อฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน พร้อมเครื่องอ่านและแปลผล ด้วยระบบเวลสแกนสามารถช่วยแยกแม่โคในกลุ่มที่ตั้งท้องและไม่ตั้งท้องออกจากกันได้อย่างชัดเจน